ารสนเทศและการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ ในหัวข้อนี้ผู้เรียนจะได้รู้จักแหล่งสารสนเทศ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและกำหนดหัวข้อสถานการณ์ที่สนใจในชีวิตประจำวันได้ ผู้เรียนทราบไหมครับว่า แหล่งสารสนเทศเนี่ยนะครับมีอยู่ 4 ประเภทเป็นหลัก สารสนเทศประเภทแรกได้แก่บุคคล สารสนเทศประเภทนี้จะหมายถึงผู้เชี่ยวชาญและ ผู้รอบรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น การสืบจากศพ คุณหมอพรทิพย์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชจะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ สารสนเทศประเภทที่ 2 หากต้องการข้อมูลที่เป็นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ ผู้เรียนสามารถไปศึกษาได้ที่ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศต่างๆ ซึ่งอันนี้เข้าใจและสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายได้ 3. สารสนเทศประเภทสถานที่หากต้องการข้อมูลเชิงลึกละเอียด อาจจะต้องมีสารสนเทศประเภท โบราณสถานอุทยานแห่งชาติต่างๆ และก็สารสนเทศประเภทสุดท้ายก็คืออินเทอร์เน็ต อันนี้หัวข้อนี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือช่วยค้นหาหรือ Search Engine โดยละเอียด ประเภทของ Search Engine ประกอบด้วย 4 ลักษณะและ 4 ประเภท ได้แก่แบบนามานุกรม 2. แบบดัชนี หรือคำสำคัญ 3. แบบ Hybrid Search Engine และ 4. Meta Search Engine แบบนามานุกรมจะมีการจำแนกเนื้อหาเว็บไซต์ต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ถูกแบ่งเป็นเรื่องย่อย มีลักษณะคล้ายกับการจัด หมวดหมู่ในห้องหนังสือหรือห้องสมุดเว็บไซต์ที่เป็นลักษณะหมวดหมู่ลักษณะอย่างนี้ได้แก่เว็บไซต์กระปุก .com yahoo.com เพื่อความสบายในวันหนึ่งเว็บช่วยค้นหาหรือ Search Engine ได้พัฒนาเป็นแบบดัชนีหรือ Index นั่นหมายความว่าเราสามารถกำหนดคำสำคัญหรือ Keyword ในการค้นหา แล้วก็ จะได้ผลการค้นหาได้อย่างละเอียด ได้ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าประเภทที่ 1 ซึ่งเว็บไซต์ประเภทแบบดัชนี ได้แก่ google.com เว็บไซต์ประเภทที่ 3 เป็นการผสมผสานระหว่างแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 คือแบบดัชนี กับแบบดัมมานุกรม จะใช้การจัดหมวดหมู่ และก็สามารถใช้คำค้นได้ เว็บไซต์ที่เป็นลักษณะ ของ Hybrid Search Engine ก็คือ google.com ซึ่งพวกเราคงคุ้นเคยกันดีนะครับ และแบบสุดท้ายแบบ Meta Search Meta Search คืออะไร Meta Search คือเครื่องมือช่วยค้นหาที่ไม่ต้องมีฐานข้อมูลของตนเอง นั่นหมายความว่าเครื่องมือช่วยค้นหาประเภทนี้ จะมีตรรกกะหรือวิธีการทำงาน โดยส่งสคริปต์ไปนำ คำสั่งหรือข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่น หมายความว่า Search Engine ประเภทนี้ จะไม่มีฐานข้อมูลของตัวเอง และทำงานแบบ Meta Search นั่นเอง เว็บไซต์ที่เป็นตัวอย่างได้แก่ docpy.com เป็นไงครับ ผู้เรียนได้ทราบไปแล้วว่า เครื่องมือช่วยค้นหาหรือ Search Engine ประกอบด้วย 4 ประเภท ลองเลือกใช้เครื่องมือในการค้นหาให้เหมาะสมนะครับ